เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการเรียนการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น สนุกดีครับอาจารย์ได้รู้จักความรู้ใหม่ๆ มากเลยครับ ครับได้รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โครงงานแปลกๆ ใหม่ๆหลายตัวเลยครับ ครับในบทเรียนนี้เนี่ยเราทำเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ หุ่นยนต์ที่เราสร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นหุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์ ที่เห็นในภาพยนตร์นะครับถือว่าเราได้สร้างอุปกรณ์อัตโนมัติหลาย ๆ แบบ ผมคิดว่าจะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ชนิดอื่นๆได้เลยใช่ไหมครับ ครับ โดยสำหรับทางด้านการเกษตร ผมอยากทำหุ่นยนต์ปลูกผักแล้วนะครับ ดีเลยครับ เพราะว่าพื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เหล่านี้เนี่ยจะมีหลักการที่คล้ายๆกันนะครับ คือการเชื่อมต่อสมองกลไปยังอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานจริงๆ อืม และนอกจากบอร์ดอันดูโนโนแล้วยังมีไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื่น ๆอีกไหมครับ อาจารย์ อืม มีอีกหลายตัวเลยนะครับ เช่น ถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็นตระกูล PIC หรือ PIC 16F886 ที่เราใช้ศึกษาเป็นเบื้องต้นครับ หรือว่าถ้าอยากใช้แบบที่ต่อจอคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆ เลยเนี่ย ก็เราจะใช้ตระกูล Raspberry Pi ก็ได้ครับ แต่ราคาก็จะสูงขึ้นได้อีกนิดนึงแล้วถ้าผมอยากจะสร้างหุ่นยนต์ประเภทคล้ายกับมนุษย์ล่ะครับ อืม ถ้าแบบนั้นเนี่ย เราเรียกว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนอยสามารถใช้บอร์ด Arduino ควบคุมได้นะครับ แต่ต้องใช้บอร์ดที่มีคุณภาพรุ่นสูงๆหน่อย Arduino Mega นะครับ เพราะว่ามีพอร์ต I/O มากพอที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในหุ่นยนต์นะครับ หุ่นยนต์แบบนี้ต้องใช้เซอร์โวมอเตอร์ เยอะมาก และระบบเซนเซอร์ไจโรสโคปสำหรับการทรงตัวด้วยอืมน่าสนุกและท้าทายเอามากๆเลยนะครับอาจารย์ ครับโปรเจกต์ตัวนี้ ก็อาจเป็นโปรเจกต์ตัวต่อไปที่เราจะทดลองทำกันนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีโปรเจกต์การทำเครื่องพิมพ์3มิติเอง หรือการทำพลอตเตอร์ใช้เอง เราก็สามารถทำได้นะครับโอ้โห ต่อไปนี้ผมคงต้องศึกษาให้มากๆแล้วครับ และโลกของการพัฒนาหุ่นยนต์ยังมีอีกมากมายเลยนะครับ ถูกต้องแล้วครับ แล้วสำหรับขั้นต่อไป หากเราต้องการจะศึกษาเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ต่างๆ มากมาย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์ได้ง่ายๆ เลยนะครับ ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลย หรือจะค้นหาในเพจของ Facebook ก็มีนะครับ ลองค้นหาดู คีย์เวิร์ด Arduino Project หรืออาจจะต่อยอดสู่ Microcontroller อื่นๆ ก็ได้นะครับครับสำหรับบทเรียนการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นได้นะครับ หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะติชมหรือปัญหาใดๆ สามารถเสนอแนะได้ที่กระดานข่าวของเรานะครับครับสำหรับบทเรียนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับ ผมกำลังรอผลงานเท่ๆของเพื่อนๆอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับบทเรียน e y i c t สวัสดีครับ